เปิ้ลนี่ ผัดกระเพราหมูผัดร้อน ๆ เนาะฝากเปิ้ลโดยเฉพาะนะจ๊ะ อืมโอ้โหหน้าตาดูน่ากินนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตานะรสชาติก็ดูดีด้วย แต่เอ๊ะนี่มันกลิ่นอะไรอะคะมันกลิ่นแก๊สไข่เน่านี่พี่ป๊อกออพอดีที่บ้านพี่เขาใช้แก๊สชีวภาพในการทำกับข้าวอ่ะ มันก็เลยมีกลิ่นติดติดตัวพี่มาบ้างอ่ะเนี่ย ก็กำลังหาวิธีแก้ปัญหากันอยู่นะ อ๋อ ถ้าเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมคะ สบายมากค่ะ เพราะตอนนี้นะคะ นักวิจัยเขาคิดวิธีแก้ปัญหามาเรียบร้อยแล้ว การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในครัวเรือนด้วยระบบถุงหมักแบบใช้พลาสติก PVC หรือพลาสติก LDPE กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก แต่ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะมีการปนเปื้อนก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็น สวทชภาคเหนือร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดรสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์พัฒนาวิธีลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อย่างง่ายและมีต้นทุนต่ำจากก๊าซชีว วภาพที่ได้จากมูลสัตว์ด้วยเม็ดเฟอร์ลิกไฮดรอกไซด์ซึ่งผลิตจากทรายผสมปูนซีเมนต์ในอัตราส่วน 2ต่อ1และบรรจุไว้ในถังพลาสติก PVC ขนาดความจุ 75 ลิตรสูง 60 เซนติเมตรแบบมีฝาปิดจากนั้นปล่อยก๊าซชีวภาพให้ไหลผ่านเม็ดดูดซับดังกล่าวซึ่งระบบสามารถลดกลิ่นเหม็นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เกือบ 100%ว้าวว้าวว้าว ระบบลดปริมาณก๊าซนี้เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวเรือน เพราะใช้งานง่ายและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเปิดวาล์วให้อากาศผ่านเข้าออก จึงไม่ต้องเสียเวลาแรงงานและไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ปัจจุบันมีการนำชุดดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นำร่องเช่นฟาร์มเลี้ยงหมูในหลายพื้นที่แล้วนะคะ โอ้โห ดีเลยครับ ต่อไปก็จะไม่มีกลิ่นมารบกวนเวลาเราใช้แก๊สชีวภาพแล้ว ใช่แล้วล่ะค่ะ นอกจากจะดูดซับกลิ่นได้หมดจดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังช่วยแก้ปัญหาเจ้าก๊าซไข่เน่า หรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ไปกัดก่อนท่อ ที่ต่อกับเตาแก๊สได้อีกด้วย ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เจ๋งจริงเลยนะครับเนี่ยช่วยเกษตรกรให้สามารถนำมูลสัตว์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลย ใช่แล้วล่ะค่ะและผลงานวิจัยชิ้นนี้นะคะ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้วยล่ะค่ะ ยอดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ พี่ต้องรีบไปหามาติดตั้งที่บ้านพี่แล้วล่ะเปิ้ลดีเลยค่ะ จะติดตั้งใช่ไหมคะใช่งั้นข่าวหน้า เปิ้ลขอข้าวขาหมูได้ไหมคะพอหรอ อย่างเปิ้ลน่าจะ